โหดเอาเฮ้ย ขอปิดท้ายสักทีไหม เอาเรื่องครับมาครับโบบาโบบาไรอีกครับยังไง ไหวหรือเปล่า หมุนสุดท้าย โอ้ยังได้อยู่ แกเตอร์ลงมาเลยจบๆไปเลยจบๆเลยลงมาอีกทีอะ่วนนของ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 ตารางการจ่ายก็จะมีสัญลักษณ์ Y scatter นะ ตัวที่แพงที่สุดก็จะเป็นนี่นะคาร์บอยนะ ตัวที่ถูกที่สุดก็เป็น Y นะนี่นะโอ้ยคูณหนึ่งตัวคูณนะอันนี้คือตัวคูณนะสแกตเตอร์จะเข้าทั้งหมด3ตัวนะเกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการจ่ายของเกมนี้นะมาสำหรับเบ็ดที่ต่ำที่สุดเกมนี้ก็จะเป็น1บาทนะเบ็ดที่สูงที่สุดก็จะเป็น สองพันนะอุ้ย เบ็ดสูงเอาเรื่องนะ อ่ะสองสี่ก็กล้ามา จัดกันเลยดีป่าขออนุญาตเริ่มที่เบ็ดอ่าเบ็ดสิบบาทนี่เลยนะ ไปกันเลยห้าสิบหมุนขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะครับ อ้าวเอาเรื่องเอาเรื่องสำหรับเกมนี้มีคนคอมเมนต์บอกผมมานะ ว่าอยากให้เห็นผมเล่นนะ โอ้ยผมก็ตอนแรกผมเติมไปแล้วแหละทีนึงอ่ะมันไม่แตกไงอันนี้เติมรอบที่สองละไปกันดีกว่า ยาวกันดีกว่าอุ้ยสเก็ตเตอร์เข้าหรือเปล่า ยังไง ยังไงครับไม่เข้านะตรงนี้นะ เหน็นไามครับโอ้ยได้ใช้ครับคูณสองครับยังไง ชุดเบิ่มเลยนะ ชุดเบิ่มอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยยังไงเอ้าลงมาสักทีเถอะอันนี้ลงมาสักทีดิ โอ้โหไม่ลงนะมันไม้เสียวอยู่ได้นะ อ่ายังเพอถูๆไถ่ยไปอยู่นะ ยังดูทรงกันอยู่นะตอนนี้ เบสสิบบาทนะเปลี่ยนเป็นวายครับยังไงได้ใช้ไหมได้ใช้ครับยังไงไหลต่อครับ เต็มเต็มครับไหลต่อครับยังไงโอ้ยหมดนะดอกนี้อะไรต่อหรือเปล่าป้ามายังได้อยู่เฮ้ยอ่ายังได้อยู่นะ ไม่ไหลนะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มานะหนึ่งพันยิบสี่นี่ผมยังไปไม่ถึงเลยนะ อยากได้อยู่เหมือนกันนะโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไหลไปครับ มีอีกหรือเปล่ามีครับ ยังไงโอ้ยังได้ยังได้อยู่เอลงมาไหมแหม โอ้ยสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต 246 บาทนะ ไปต่อกันเลยนะเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงไหลครับเอาได้อยู่นะได้อยู่นะตรงนี้หูยเต็มกระดานครับหูยยังไปต่อนะเป็นเป็นวายครับได้ใช้หรือเปล่าได้ใช้นะยังไงหูย ำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต 249นะไปครับยังได้อยู่นะตอนนี้ยังถือว่ากำไรอยู่นิดหน่อยนะ ยังดูทรงมันอยู่นะแต่ยังดูแบบว่า ตารางเงินจ่ายอยู่นะ ผมยังไม่เรียบยัดเบ็ดนะอ่าลิ้นก็อาจจะพันกันนิดนึงนะสเก็ตเตอร์มาให้เสียวอีกแล้วเงียบจัง ฮัลโหล ฮัลโหล มาสักทีสิลูก เอาลูกเอ้ย เออค่อยยังชั่วหน่อย ไหลไหมหมูไม่ไหลอีก มา ไหลต่อ เปลี่ยนเป็นวายไม่ดีใช้นะหูไม่เสียดายอยู่นะเมื่อกี้นะ อุ้ยไปอีกครับ ไหลไหมหมูไม่ไหลอีกแล้วนะเมื่อกี้อุตส่าห์เปลี่ยนเป็นวายทั้งสองตัวนะ ไหนครับ เอาเรื่องไปครับยังได้อยู่นะ ไปอีกนะหืมเอาเรื่องไปครับไป ไปต่อไปต่อ เฮ้ย อะไรวะน้าโหหมดแล้ว เอาเรื่องอยู่นะเบ็ดสิบบาทนะ ขออนุญาตย้ำไปที่เบ็ดสิบบาทห้าสิบหมุนนะ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยนะครับ ยัดไปเลยนะเราเลี่ยงไว้เนี่ยโอ้โหไหลไปนะโอ้โหสุดใหญ่อยู่นะเมื่อกี้นะ สำหรับดอกนี้ในรางวัลเมกะนะ 411 บาทนะ อ่า เอาเลี่ยงเอาเลี่ยงไป เปิดตะโบแล้วเอาเลี่ยงเลยเนี่ย ไป ยังไงยังได้อยู่โอ้โหยังจัดอยู่ ยังไง ไปสิ โอ้โหสำหรับดอกนี้ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะ 542 บาทนะ อ๋อ เอาเรื่องแล้วไง วันของผมแล้ววันนี้โูยสูบอ่ะเริ่มสูบอ่ะไม่มาเลยล่ะ เฮ้ย อะไรวะน่ะอ่ะยังได้อยู่นะยังมาอยู่นะ เฮ้ย อย่าที่ ออนั่นแหละมาซะบ้างหายหายแล้วมาแบบนี้ก็ได้อยู่นะ ถ้าหายหายแล้วมาแบบนี้สำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต 263 บาทนะอ่ะเอาเลี่ยง เฮ้ย ยังไง งอันนี้เฮ้ย เฮ้ย เอาอีกอีกโอ้โห มาใจมาแล้ว เปลี่ยนไปไว้ด้วย โอ้โหตรงนี้ชุดใหญ่ ไหลไปอีกครับโอ้โหแบบไหลแบบสุดยอดมากดอกนี้ สำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะ อ่ะเอาเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะ เบ็ดยี่สิบนะวิ่เอาเรื่อง ขออนุญาตซื้อฟีเจอร์นะครับ ไม่มาเลยลงไม้เสียวอย่างเดียวเลยเอาละได้ลุ้นกันมาไอ้คูณแปดเริ่มไปแล้ว ไหลไปอีกไหลไปแล้วยังไง ไหลไปอีกแล้วครับ โอ้โห งียบเลยคันนี้ มาทีแรกแล้วเงียบเลยคันนี้ เฮ้ย ฮัลโหล เฮ้ย มาครับ ไหลครับยังไงสำหรับหมดยนะเงินรางวัลเมกะนะแปดร้อยสิบหกบาทนะเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องบายครับชุดใหญ่ ยังไง เ้ยเอาเรื่องนี้นะ โอ้โหตรงนี้โอ้โหเอาเรื่องนะ สำหรับเงินรางวัลรวม 1,384 นะ ซื้อพันห้าขาดทุนเน่โอ้ย ลืมไปซื้อไปพันห้าเอสแค่ เอาเรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะ ขออนุญาตที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะครับ ขออนุญาตไปที่ห้าสิบหมุนนะเปนดทโมยัดไปเลยนะ ไปครับ เงียบเลยคันนี้ เออ ไม้หน่อยสิ นั่นแหละ ตัวดูได้ถ่ายหน่อยเฮ้ยเบ็ดร้อยเลยยาดิยาอย่าสูบกันแบบนี้ เฮ้ยยาดิลูกยามาหน่อย เฮ้ย ฮัลโหลสเก็ตเตอร์อะไรเบ็ดร้อยก็ได้อยู่ เฮ้ย อย่าลงมาดิพี่อเฮ้ย โอ้ยเกือบหมดนะเมื่อกี้ โอ้มาอยู่นะโอ้เอาเรื่องสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบนะโอ้ยชุดบันเลิบบอกเลยว่าชุดบันเลิบ สำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ7,659นั่งสองดอกติดแล้วจุดจุดโอ้โหดอกนี้โคตรเอา เฮ้ย ขอปิดท้ายสักทีไหมเอาเรื่องครับ มาครับโบบาโบบาไาอีกครับ ยังไง ไหวหรือเปล่า หมุนสุดท้าย โอ้ยังได้อยู่เฮกเตอร์ลงมาเลยจบๆไปเลยจบๆเลยลงมาอีกทีโอ้โห ไม่ลงนะโอ้เหลือเชื่อนะ โอ้โหอะไรวะน่ะเหลือเชื่อครับ โอ้โห ไม่ลงเฉยเสียดายเลยอะถ้าลงมาแบบจัง ๆ อีกสักทีเนี้ยยิ้มหวานเลยอะแค่นี้ก็พอใจละ วันนี้มาในทุนสองสี่เก้าเก้านะ อันนี้ได้กำไรทั้งหมดหนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นสี่นะประมาณนั้นนะสามกว่านะ ไปดีกว่าขอขออนุญาตไปใช้ตังค์ดีกว่าครับ วันนี้ผมก็บวกมาเยอะอยู่นะหมื่นกว่าบาทเลยนะแต่เติมไปของรอบนะ วันนี้กว่าจะได้สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะ คอมเมนต์มาบอกผมได้นะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมเลยนะสำหรับวันนี้นักปั่นสล็อตมือหนึ่งขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ